็ตอนนี้เรามาถึงเวียดนามนะคะ เวียดนามนะคะ หลายคนรู้จักอาวใหญ่นะ ชื่อชุดประจำชาติของเวียดนามนะโอ้คนเวียดนามเนี่ยเขาสามารถใช้สื่อในการสื่อสารสัญญลักษณ์ อัตลักษณ์วัฒนธรรมของตัวเองออกมาได้สวยมากนะ ด้วยด้วยภาพของหญิงสาวชาวเวียดนามที่ใส่ชุดประจำชาติเนี่ยทำให้หลายคนเนี่ยต้องตามไปเที่ยวเวียดนามเลยนะ นี่คืออิทธิพลของสื่อนะคะ เพราะนั้นในเวียดนามเองเนี่ย โอ้เป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ใกล้ ๆบ้านเรา แล้วยิ่งตอนนี้นะคะในการหลอมรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ย มีรถบัส รถตู้เนื้อวิ่งจากเวียดนามผ่าน ประเทศไทยตรงกลางสีแยกอินโดจีน พิษณุโลกต่อไปพม่าขึ้นบังกลาเทศลงไปข้างล่างมาเลสิงคโปร์ถึงทั้งหมดเลยค่ะนะนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใน ในในประชาคมอาเซียนของเรา ดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องรู้เลยว่าประเทศอื่นๆเขาเป็นยังไงแล้วเราจะตั้งรับยังไงนะคะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวศูนย์วิจัยการจัดการความรู้เลยแหละที่เราอยากที่จะมาพูดคุยนะให้ความรู้มาแลกเปลี่ยนกับทุกท่านว่าเนี่ยสังคมเรากำลังจะเปลี่ยน เราจำเป็นต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเวียดนามนี่มีคน 90กว่าล้านคน แน่นมากนะคะถ้าเปรียบเทียบกับพื้นที่นะคะ ใน 90 กว่าล้านคนเนี่ยมีกลุ่มกลุ่มชนเผ่าเขาเรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ย50 กว่ากลุ่มโอ้เยอะมากเลยนะคะ เพราะนั้นเเราจะสังเกตว่าสิ่งที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยคุมประชาชนของตัวเองได้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของความเข้มงวดนะคะรัฐบาลเนี่ยของเวียดนามเนี่ยจะคุมสื่อทุกอย่างเลยนะ ทุกอย่างเนี่ยจะต้องปล่อยข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อโทรทัศน์นี่เป็นสื่อหลักเลยนะคะแต่ก็จะมีตามมาด้วยสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆนะคะเพราะนั้นหลักๆเนี่ยก็คือรัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นเป็นเจ้าของสื่อ นะคะเป็นเจ้าของสื่อ แต่ในช่วง2อสมปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเกิดการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ หรือสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะ ก็มีเอกชนนะได้มีการ ทำสื่อเว็บไซต์ขึ้นมา เป็นลักษณะของเว็บเว็บผ้าขึ้นมานะเป็นเว็บที่ทำเป็นเว็บศูนย์กลางทำในเรื่องของการบันเทิง เพราะว่าเรานึกภาพนะว่าถ้ารัฐบาลเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ดูแลบริหารจัดการเอง สื่อโทรทัศน์รายการที่ผลิตเนี่ยน่าจะจืดชืดขนาดไหนใช่ไหมคะก็เลยมีคนรุ่นใหม่เนี่ยคิดขึ้นมาเป็นเอกชนเนี่ยคิดทำเว็บศูนย์กลางขึ้นมา เรื่องบันเทิงต่างๆเนี่ยให้คนเวียดนามได้มีสุนทรียะให้มีความสุขบ้างนะคะก็ทำเป็นเว็บกลางขึ้นมาแล้วเรียกว่าเว็บสิงมีนะคะสิงมีนะคะก็เริ่มทำขึ้นมาปรากฏว่าได้รับความนิยมมากเลยนะหลายคนก็บอกว่าทำไมไม่ผลิตข่าวล่ะอยากฟังข่าวนะะอยากฟังข่าวนะคะดังนั้นไอ้บริษัทนี้ก็เลยมีทุนเพราะว่าได้รับความนิยมเยอะนี่ก็เลยไปจ้างมืออาชีพจากที่ต่างๆมาเลย ไปจ้างมาเลยมาทำเลย ใครที่เก่งด้านข่าวเป็นเจ้าพ่อในวงการข่าวเจ้าแม่ในวงการข่าวเนี่ยเป็นกูรูเป็นผู้ชำนาญด้านข่าวเนี่ยมาทุ่มทุนสร้างตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งมีเนี่ยกลายเป็นว่าศูนย์กลางข่าวสารออนไลน์ ที่เป็นศูนย์การข่าวที่คนเวียดนาม แทบจะรู้จักกันทั้งหมด อยากรู้ข่าวอะไรมาที่นี่ มาที่เว็บท่าสิงมีเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะ เพราะว่าอะไรทำไมเขาถึงทำได้นะคะ เพราะว่าคนเวียดนามนั้นเนี่ยเข้าถึงออินเทอร์เน็ตเนี่ยกว่า 50%นะคะเข้าถึงเน็ตกว่า 50% 55%เนี่ยใช้สมาร์ทโฟนนะคะ แล้วประมาณ40%เนี่ยใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะใช้ Facebook นะคะ เพราะนั้นทุกคนเนี่ยเชื่อมโยงถึงกันหมดเลย แล้วเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเริ่มทำเป็นระบบหนังสือพิมพ์ออนไลน์ นะคะเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะใช้ในระบบออนไลน์ทั้งหมดเลยนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัฐบาลหรือว่าประชาชนคนเวียดนามเนี่ยเห็นพลังของสื่อ เห็นพลังของสื่อออนไลน์ ก็ทำให้เขาคิดว่าเขาจะต้องให้ความสำคัญของสื่อออนไลน์ ในการที่จะให้เป็นเครื่องมือในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของเขานะคะเพราะนั้นน่าสนใจมากเลยนะคะจาก ถานีโทรทัศน์แห้งๆของภาครัฐ เอกชนก็มาทำเป็นเป็นเว็บกลางในด้านของการบันเทิงและข่าว จนกระทั่งติดได้รับความนิยมทั่วประเทศค่ะ น่าสนใจค่ะ Vietnam is a country of 90 million people from more than 50 ethnic groups. Vietnam's media is highly centrally controlled by the government. Television is the most popular medium. Radio and print outlets are also widely available. While all media in Vietnam is officially state-owned, there are some private-public partnerships such as Zing Me. Well, we have a new site called Zing. Previously, like a couple of years ago, it's just an entertainment site. So they focus more on celebrity news and other entertainment subjects. But just one or two years ago, they've become uh, news-centric. So they completely transform themselves, and they hired um, good journalists to be there and they started investigating very sensitive topics which other media don't want to do. The government regulates all broadcast media through the Ministry of Communication. In 2013, Decree 72 banned the use of blogs and social networks to share political information. So the journalists and media organizations have to work within the frameworks of the law. The law is created in a way that the media can contribute to the social development of the country and at the same time serve uh, the national interest. Online newspaper, they just like uh, try uh, during the past years. And we have a lot, a lot of online news organizations, which is far more excited, exciting and interesting than the traditional news media. Internet penetration in Vietnam is 50%. 55% of the people who own a phone have a smartphone. 37% of Vietnamese are active social media users. Existing media organizations are being transformed into the multimedia platforms as Vietnamese turn to social media for their news. Facebook has sharply overtaken local social media sites and is used by 29% of social media users. During politically sensitive periods, Facebook has been blocked or slowed down. Vietnamese chat app Zalo and Facebook Messenger have an equal number of users. So most of my students want to become a PR executive or people who are working for the, the entertainment industry rather than to become a journalist. I remember the first day when I asked my specialized class students who wants to become a journalist in the future. There are only two students raised up their hands. Vietnam has a history of political challenges and this is reflected in the journalism and control of the media. However, the VNG Corporation in Vietnam founded the Xingmi social network and Zalo app, which are strong competitors to the global favorites. Such solid native commitment to the development of internet media positions the nation with great potential.